ครับตอนนี้เราก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่อธิบายนะครับ ในเรื่องของการเขียน Python นะครับด้วยคาเล็กเทคนิคของ MQTT นะครับโดยการใช้ MQTT ซึ่งคลิปที่แล้วก็กล่าวมาแล้วว่า MQTT คืออะไรนะครับ หลักการนะครับของโปรแกรมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก่อนอื่นก็ทบทวนลิงก์อีกทีนะครับ ลิงก์ที่เราจะต้อง ทำการเขาเรียกว่า install นะครับดาวน์โหลดนะครับ Mosquito นะครับ มันจะเป็น MQTT ส่วนคนที่เขาเลยพัฒนาเขาก็ตั้งชื่อว่า Mosquito ตั้งชื่อ Product ว่า Mosquito นะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าสิ่งที่เราจะเขียนเนี่ยหลักการการเขียนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูหลักการการเขียนกันนะครับ ก็อย่าเพิ่งไปดูโปรแกรมนะเดี๋ยวผมจะลองเขียนตัวที่เป็นหลักการก่อนนะครับ หลักการแรก อย่างที่บอกเราก็ต้องมีตัว อะไรนะฮะเซิร์ฟเวอร์หรือที่ว่าบร็อกเกอร์นะครับบร็อกเกอร์ มีบร็อกเกอร์อยู่นะครับบร็อกเกอร์ที่คือในหน้าหรือที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ MQTT บร็อกเกอร์ ซึ่งเรา install ไปแล้วนะเมื่อกี้จากลิงก์ที่ให้ไปนะครับ ซึ่งเราต้อง install ในอาจจะเป็น PC ก็ได้ Windows ก็ได้นะครับ หรืออื่นๆ ก็ได้เครื่องเล็กๆอย่าเป็นพกพายก็สามารถลงมี MQTT Broker ลงได้นะครับ หลักการอย่างที่บอกว่าก็ต้องมี 2 ฝั่งนะครับ ฝั่งหนึ่งเป็น pub นะ publisher publish คือตีพิมพ์ คนที่จะพิมพ์ อีกฝั่งหนึ่งคือพับฝั่งที่เรียกว่า sub subscribe คือผู้ง่าย คนที่อ่านคอลัมน์ คนที่จะเขาจะรับสมัครคอลัมน์ คนที่เป็นคนพับพับริชนี่ส่วนใหญ่ก็ที่พบพวกเซนเซอร์นะพวกเซนเซอร์ต่างๆนะหลายคนบอกว่าเซนเซอร์จะต่อยังไง อย่างที่บอกครับเซนเซอร์ในปัจจุบันค่อนข้างสมาร์ทเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเขาเรียกไมโครคอนโทรลเลอร์คอยดูแลมันอยู่คอยติดต่อกับเซนเซอร์ นี้สมมติเป็นเซนเซอร์อะไรสักอย่าง นะก็จะมีการส่งสัญญาณข้อมูลเข้าหาเซนเซอร์ เซนเซอร์อาจจะตรวจรับอะไรบางอย่างได้นะครับตัวที่คุยก็ต้องเป็นพวกไมโครคอนโทรลเลอร์พวก Arduino นะครับ Arduino ซึ่งก็หรือจะเป็นพายหรือจะเป็นฮาร์ดแวร์ตัวอื่นหรือจะเป็นอินเทลหรืออะไรก็แล้วแต่บอร์ดนะครับ ซึ่งเราก็ต้องใส่โปรแกรมแล้วใส่โปรแกรมเข้าไป ซึ่งโปรแกรมนี้นะครับปกติแล้วอย่างที่บอกว่าเราอาจจะส่งข้อมูลเข้ากลับเข้าหาตัว PC เลย แต่ในปัจจุบันเราใช้เน็ตเวิร์กกันเยอะ ของทุกอย่างจะส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผ่านเน็ตเวิร์กได้หมด เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะต้องเขียนโปรแกรมที่ลักษณะของส่งผ่านเน็ตเวิร์กนะครับพาหะที่ไปเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กนะครับ สมัยก่อนนี่อาจจะเป็นขั้นเลยนะเส้น 10 เส้นนะฮะ ต่อยาวหรือต่อผ่านสายโทรศัพท์หรืออะไรนี่แต่ก่อนแต่สมัยนี้ในปัจจุบันอย่างที่บอกครับทุกอย่างออเน็ตเวิร์กหมดนะครับต่อผ่านเน็ตเวิร์กซึ่งเน็ตเวิร์กตอนนี้ก็คือที่ใช้กันอยู่คืออินเทอร์เน็ต ก็ต้องต่อต่อผ่านเน็ตเวิร์กที่เป็นอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งก็ต้องเขียนโปรแกรมนะครับการเขียนโปรแกรมก็คือก็จะมีส่วนของที่เรียกว่าเป็นพับนะพับลิชพอร์ชั่นของตัว MQTT พอร์ชั่นในส่วนของ Publish ต้องเขียนในโค้ดลักษณะนี้ในตัวสับก็เช่นเดียวกันนะครับตัวคนที่มา Subscribe ไม่ว่าจะเป็นตัวแคลนนะครับอาจจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นพายสักตัวหนึ่งที่จะต้องรับค่าจาก บรกเกอร์ มาแล้วก็ค่อยมาโอเค ต่อกับฮาร์ดแวร์เป็นไฟปิดเปิดหรือเป็นมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์นะครับหรือจะเป็นมอเตอร์ ที่หมุนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะต่อนะหรือจะเป็น PC ก็ได้ ไม่จำเป็นเราอยากให้เราคิดว่า การที่เราจะเป็นผับหรือสับไม่ใช่ต้องเป็น PC หรือเป็นโน้ตบุ๊กครับเป็นอะไรก็ได้ที่เราจะต้องโปรแกรมมันเข้าไปในนี้ก็ล้วก็ต้องโปรแกรมอาจจะเป็นเป็นโปรแกรมเข้าไป แต่เป็นโปรแกรมลักษณะของสับ subscriber คือเป็น ผู้สมัครรับใช้บริรับบริการข่าวสารนะครับ ก็จะมีอันนี้ใครอันตัวที่1ใช่ไหมสีหนึ่งอันนี้สีสองก็อาจจะเวลารับสมัครก็รับสมัครท็อปิกที่เรารู้จัก ท็อปิกที่เจ้าตัวพับริชส่งมานะสมมติว่าท็อปิกของผังฝั่งพับริชเนี่ยส่งมาเป็นลักษณะของคำว่า A นะครับ ท็อปิกนี้ถ้าจะรับถ้าจะรับข่าวสารจากตัวนี้ก็ต้องใส่ท็อปิก A เช่นเดียวกันนะครับ ต้องแมชกันนะครับ เพราะว่ามันก็จะคุยกันด้วยท็อปิกครับมันจะไม่คุยกันเลยว่าเจ้าตัวนี้ชื่ออะไรรหัสอะไรหรือ IP อะไรไม่รู้ไม่สนใจครับ สิ่งที่สำคัญในในเรื่องของตัวโบรกเกอร์หรือ MQT ทันสำคัญอยู่ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ทั้งสองฝั่งนี้จะไม่มีทางรู้จะไม่รู้จักกันครับว่าใครคือใครฝั่ง Publish ก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นเขาเรียกผู้สมัครรับบริการข้อมูลบ้างไม่ทราบฝั่งฝั่งฝั่ง Sub Subscribe บริการรับข้อมูลก็จะไม่รู้เลยว่าใครมาพับลิชเป็นใครเป็นเซนเซอร์ที่ไหนไม่รู้จักนะครับ อันนี้เป็นหลักการเบื้องต้น อันนี้เรามาดูกันมี2โปรแกรมนะครับ มันก็จะมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนแรกตัวนี้เป็นส่วนพับนะครับเป็นพับนะครับเป็นพับลิชนะครับโค้ดสั้นนิดเดียวเห็นไหมฮะ นิดเดียวเองชิดเดียวโค้ดส่วนโค้ดอีกตัวหนึ่งนะครับ ส่วนโค้ดอีกตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นของเขาเรียกว่า เป็นฝั่งสับ subscriber จะเขียนเยอะหน่อยแต่นี่มันคอมเมนต์นะ ถ้าเราตัดคอมเมนต์ที่เป็นสีเทาๆออกนะเราจะเห็นว่าเนี่ยตัดพวกนี้ออกนะก็จะเหลือไม่กี่บรรทัดเช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดู p u b l i s ก่อนฝั่งเขาเรียกฝั่งขาที่เป็นเซนเซอร์นะครับที่จะต้องส่งข่าวสารนะสมมติว่าผมเรียกตัวนี้ว่าเซนเซอร์นะเป็นเซนเซอร์ส่งนะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมีหน้าที่ฟังก์ชันที่จะมีหน้าที่ส่งเวลา นะครับจะจะรู้ยังไงทำไมผมถึงส่งเวลาอ่านโค้ดดูนะครับ มาจากไหนหานแล้วนะครับ สิ่งประการแรกที่เราจะต้องต้องโหลดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับนิดนึงผมอาจจะข้ามตัวนี้ไปหน่อย สิ่งแรกที่เราจะต้องทำเราต้อง include ตัวนี้นะครับพาโฮขีด m พาโฮ mqtt เราจะเอาตัวนี้ import มาได้ยังไง มันปกติมันจะไม่อยู่ใน Python นะไม่ใช่เป็นฟังก์ชันมาตรฐาน ไม่ได้เป็นไลบรารีมาตรฐานต้องทำอย่างนี้ครับ เราต้องกดไปที่ไฟล์ setting นะครับเรามาที่ตัวนี้ครับ interpreter ตรงนี้นะครับ interpreter ตรงนี้นี่นะครับมามาที่ project และ interpreter นะครับ แล้วเราก็ทราบนะครับว่าตัวนี้ก็คือเราใช้ Python เวอร์ชันไหน แล้วก็มีไลบรารีอะไรที่บรรจุอยู่บ้างบางเอิญผมมีไลบรารีเพียบเลย นะครับซึ่งมีพาโฮอยู่แล้วเขาเรียกพาโฮนะครับพาโฮอยู่ในเอ่ยพาโฮ MQTT เนี่ยครับเห็นยังแต่ถ้าเราไม่มีนะครับนี่เวอร์ชัน1.1 ซึ่งมีมีอัปเกรดเป็น1.2 แล้วก็ได้นะครับก็เราก็กดบวกตรงนี้ครับเอาให้ชัดนะตรงนี้กดบวกตรงนี้ พอเรากดบวกปุ๊บนะครับ ก็เขียนคำว่าพาโฮเข้าไปครับ MQTT เห็นไหมครับ อ่า แล้วเราก็กดเขาเรียก install นะครับ ก็ลอง install ดูก็ได้นะครับ แล้วก็กดเวอร์ชันไหน จะเวอร์ชันไหนก็จะมีเวอร์ชันหลายเวอร์ชันมาก นะครับ แล้วก็กด install package เอาลองกดดูก็ได้ปึ๊บนะครับ พอกดปั๊บเนี่ย มันก็จะทำการเขาเรียกว่าดูดไลบรารีจากอินเทอร์เน็ตนะ สังเกตว่าจะมีการ install นะครับเกิดขึ้นในในในในแอคทิวิตี้ข้างล่างเห็นไหมครับอยู่ข้างล่างจะมีเนี่ยจะมีการเรียกว่าทำงานเกิดขึ้นนะครับก็สักพักหนึ่งแล้วให้สังเกตตรงบริเวณนี้นะครับมันจะเขียนว่า install successfully นะครับเห็นไหมครับ install successfully ตรงนี้ แสดงว่าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ไม่ไม่ success จะขึ้นตัวแดงๆหน่อยครับมันจะขึ้นว่าเฮ้ยเราติดตั้งไม่ได้นะส่วนใหญ่แล้วถ้าใครใช้สัก เวอร์ชัน Python 2.7 หรือประมาณ2กว่ากว่านี่จะ install success ครับ แต่ว่าเวอร์ชัน3.5 หรือเวอร์ชัน3.2 บางที install ไม่ผ่านเพราะว่าอย่างที่บอกครับ และตัว Python มันใหม่เกินไป ใหม่เกินไปไอตัวที่เขาเขียนไว้รองรับเนี่ยไลบร a r ยังเขียนไม่เสร็จนะครับเขายังพัฒนาไม่ทันว่างั้นเถอะ มันก็เลย install อาจจะไม่ได้สำหรับบาง บางเครื่องนะครับ พอเมื่อได้เสร็จปั๊บตอนนี้เราเป็น 1.2 แล้วใช่ไหมฮะเราก็ปิดไปกดโอเคเรียบร้อย ก็เริ่มเขียนตามนี้นะครับ import เราเป็น publish อันนี้ผมกำลังพูดถึงโปรแกรม publish อยู่ publish ก็คือ import paho nqtt publish as publish เราจะเป็นผู้ให้ข้อมูลถูกไหมครับผู้ส่งข้อมูลเราเราถือว่าตรงนี้คือฐานะเซนเซอร์ถูกไหมเราดูหลักการโปรแกรมโปรแกรมผมเขียนอะไรก็คือวนลูปครับ ส่งเรื่อย ๆเห็นไหมครับถ้าเราคิดถึงเรื่องโปรแกรมการส่งเรื่อยๆ ส่งไปไม่มีมันจบสิ้นก็ต้องเขียนลูปให้เกิดเขาเรียกลูป while true ขึ้น นี่เป็นหลักการเขียนนะถ้าใครอยากจะเขียนวนลูปก็เขียนไวทรูตั้งไว้ก่อนเลย แล้วพออีกข้างในเนี่ยก็ค่อยมาจะทำอะไรข้างใน ค่อยๆคคิดครับ คิดของใหญ่ก่อน คิดกรอบใหญ่ก่อนว่าจะทำอะไรส่งส่งคำว่าส่งส่งครั้งเดียวไหมต้องถามเราอย่างนี้ว่าเราส่งส่งเรื่อยๆเขาส่งเรื่อยๆใส่ไวทรูเลยครับ แล้วก็โคลอนมาแล้วค่อยคิดว่าข้างในจะส่งอะไร ในในกรณีนี้ผมจะส่งเวลานะครับ ซึ่งฟังก์ชันเวลาก็ไปลองไปหาดูในเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนะครับใน Python ฟังก์ชัน C time ก็จะเป็นวันที่มีคะแนนว่ามีวันพุธวันพุธที่เท่าไหร่ เวลาเท่าไหร่ ปีอะไรเท่าไหร่ แล้วก็ตามด้วยเจ้าตัวนี้ bracket ตัวนี้เหมือนภาษา C เลยเห็นไหมนะครับตัวนี้ก็คือมันจะบอกเอาตัว i มาใช้นะครับตัวนี้คือพารามิเตอร์ของตัวนี้ เอาตัว i มาใช้ก็จะเป็นเลข1 เริ่มต้นที่เลข1ถูกไหมครับ1ก็คือส่งชุดที่ 1พอวนปับ๊บบวก1 ก็เป็นชุดที่2อง แล้วก็ตามด้วยแพลตฟอร์มแมชชีนตัวนี้ก็คือฟังก์ชันที่ใช้ที่บอกว่าเครื่องนี้ใช้ชิปชิปอะไรเป็นชิป Intel ไหม หรือชิป AMD กี่บิต 64 บิตหรือเปล่า แล้วก็ตามด้วยต่อไปก็ตามด้วยอะไรครับแพลตฟอร์มซิสเต็มเครื่องนี้รันด้วยอะไร Mac หรือ Windows นะมันก็จะเป็นเอาแค่นี้ครับ แล้วเอาผมลบนะนะครับ แล้ว Publish นี่เราแพ็คไปในหนึ่งแมสเซจแมสเซจนี่เท่ากับมาเอาคำมาเรียงกันให้หมดถูกไหมครับ แล้วก็ยัดใส่ไปในตัวแมสเซจ MSG แล้วเราก็ Publish ตัวนี้ dot single คือส่งครั้งหนึ่งส่งครั้งหนึ่งชุดเดียวเขาเรียกส่ง ส่งข้อมูลชุดเดียวนะครับ เอาละตรงนี้คือ Topic ครับตัวนี้สำคัญมาก เราต้องจำให้ดีตัวนี้คือ Topic คำว่า Topic นี้ทำไมผมต้องต้องใส่คำว่า joy test นะครับ หรือใส่ slash เอาเราเราคิดถึงว่าตรงนี้เป็นเซนเซอร์นะถ้าเป็นผมผมเซนเซอร์ผมมันจะมีเซนเซอร์ อุณหภูมิเซนเซอร์เทมตัวที่ 1 แล้วมีอีกเซนเซอร์หนึ่งต้องเขียนก็ต้องเขียนท็อปิกใหม่เทม จะได้รู้ฮะจะทำเป็นสตรัคเจอร์ซะทำให้มันเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราวให้มันให้มันเรียงให้มันสวย อีกอันนึงเป็นเกี่ยวกับโฟล์โฟล์ของโฟล์ของของน้ำสมมติโฟล์ S1 flow s2 ก็คือ flow เหนไหม s2 ไปเรื่อยๆ การที่มี slash slash ก็คือเราอาจจะทำเป็นลักษณะของการกำกับนะว่าเป็นประเภทไหนห้องไหนเซนเซอร์ตัวไหนของในห้องเนี่ยก็เป็นทับๆไปเรื่อยๆ ก็ใช้สายท็อปิกนี้ไม่มีการกำหนดนะครับว่าจะต้องเป็น slash เป็นอะไรก็ได้ แต่บังเอิญผมคิดในในแง่ของว่าถ้าเกิดมันมีอีกหลาย ๆเซนเซอร์เราทำยังไง ผมก็เลยต้องใช้สแลตตามด้วยอะไรนะใหญ่ก่อน ตึกไหนอาคารไหนนะครับ เซนเซอร์ที่ห้องไหนรูมเซนเซอร์ตัวไหนแวร์ถูกไหมนีครับ อันนี้คือ building ใช่ไหม building building อย่างเงี้ยครับ ก็ทำเป็น system แล้วคนที่ subscribe ก็ subscribe topic ตามนี้นะครับดูนะฮะเสร็จแล้วอันนี้อะไรครับ คือ MSD ถูกไหมก็คือท่อนนี้ทั้งท่อนก็จะถูกส่งถูกแพ็กส่งไปให้ และยังบอก host name ตรงนี้ผมใช้ 192.168.1.10 ก็คือตัวเครื่องเบอร์ผมเป็นเครื่อง Mac ซึ่งผมลง MQTT Server เอาไว้นะครับซึ่งก็รันตลอดเวลา 24 ชั่วโมงนะครับ แล้วก็สั่งให้เกิดเขาเรียกว่า sleep คำว่า sleep หมายถึงว่า ให้รอ0.5วินาที หลับไป0.5วินาที แล้วก็เสร็จเสร็จปั๊บมันก็คือการวนกลับมาใหม่ ะฮะพอรอ 0.5 เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก่อนก็ได้ เราเอาเป็นสัก 5 วินาทีไหมอ่า ลองดูซิ5วินาทีนะครับ แล้วเราก็ลองรันดู ปึ๊กยังไงรันนะครับตกลงมันกดยังไงเนี่ย execute ยังอ๋อรันอยู่แล้วเนี่ยครับเดี๋ยวนะ รันไปตั้งหลายครั้งแล้วเอาใหม่ เดี๋ยวผม ผมหยุดกันแป๊บนึงรันไปหลายทีแล้ว เอาใหม่นะ แล้วก็รันอันนี้ใหม่นะครับโชว์เข้าไปตัวนี้รันอยู่นะ สังเกตว่าตอนนี้กำลังรันอยู่ใช่ไหมครับ ดูตรงนี้ก็เราก็จะเห็นว่ามันมันมันรันอยู่นะครับ สังเกตดูนะตรงนี้ แล้วก็ชื่อตรงนี้เห็นไหมชื่อ Public ก็คือเจ้าโปรแกรมนี้กำลังรันอยู่ มันจะมีปุ่มนี้ปุ่มนี้ถ้าเกิดปุ่มนี้ไว้สำหรับ stop ตอนนี้มันกำลังรันอยู่ มันยังไม่ stop นะครับ ให้สังเกตตรงนี้ดีเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวโปรแกรมที่เป็น subscribe นะครับ subscribe ก็คือจะรับข่าว เช่นเดียวกันเมื่อเมื่อกี้เราติดตั้ง Paho MQTT ไปแล้ว ก็ใช้คำสั่งว่า import paho mqtt client คันนี้เป็นลักษณะ client และ as ให้ import library ชื่อนี้ในนามของ MQTT เมื่อกี้ เมื่อกี้อะไรนะ import publish ในนามของ publish นี่คือ import นี้ as MQT t อาจจะเป็น as อย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ครับ as client อุ้ง client อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมาใช้ตรงบริเวณบริเวณข้างล่างนี้นะครับเอาเรามาดูนะ ตรงนี้สังเกตว่าตรงนี้เหมือน define function ใช่ไหมครับ การ define function นี้เกิดจากนี้ถึงแค่นี้ นี่ครับถึงแค่นี้จริงๆถึงแค่นี้แหละนะครับ ก็คือฟังก์ชันนี้ มี ชื่อว่า on connect client แล้วก็ อันนี้ก็ต้องเขียนตามไป นะครับ ไม่ไม่มีอะไรก็ต้องเหมือนก็ลอกต้องลอกไปเพราะเป็นแพทเทิร์นในการเขียน นะ ครับ เป็นของฟังก์ชันนี้ แล้วก็ลอกตัวอย่าง ตัว นี้ไป on connect ความหมาย คือเมื่อ connect แล้วให้ทำอะไร แล้วก็ให้ subscribe ห้อง ขอจับจ้อง ขอดูข่าวช่อง Joy Test นะครับเหมือนช่องอะไรเหมือนช่องโทรทัศน์้า subscribe ช่องโทรทัศน์ช่องนี้ก็คือ ช่อง Joy Test อีกอันหนึ่งคือ define function ที่ในขณะที่เมื่อมีข้อความเข้ามา on message ให้ print ข้อความที่ได้รับมาจาก Joy Test เนี่ยแหละโผล่ยิงออกมาบนหน้าจอนะครับ ตัวนี้เป็นแค่ฟังก์ชันนะสองอันนี้เป็นฟังก์ชันผมลบไปดีๆอันนี้ฟังก์ชันแรก อันนี้ฟังก์ชันหนึ่งถูกไหมฮะแต่ส่วนนี้เป็นส่วนเมนครับ เดี๋ยวมาลองลองดูข้างล่างแป๊บหนึ่งครับ ข้างล่างนี่ครับเนี่ยครับ ส่วนที่เป็นส่วนเมน คืออะไร เรียกครับ client เท่ากับ mqtt ก็คือที่เราดึงมาเป็น client เป็น client mode แล้วก็ define ว่าถ้าเกิดมีการเชื่อมต่อ mqtt server แล้ว ให้ไปรันฟังก์ชันนี้ วิ่ง ให้วิ่ง ไป ฟังก์ชัน on connect ซึ่งอยู่ อันนี้ ถูกไหมฮะ on connect อันเดียวกัน และ assign หากมี message วิ่งเข้ามา นะครับ มีข่าวเข้ามาให้ไปรันฟังก์ชันนี้ assign ไปก่อนเขาเรียก assign ครับ บอกไว้ก่อนว่า เออ ถ้าถ้าถ้า connect ได้นะ ให้วิ่งไปไปทำอันนี้นะ ไปทำไปทำท่อนนี้นะ แต่ถ้าเป็น on message ถ้ามี message เข้ามานะ ออมแม่เสียให้วิ่งกลับไปทำท่านนี้นะอพอเข้าใจนะฮะลบก่อน หลังจากนั้นก็สั่งให้เอาละ ขอให้คอนเน c t กับเซิร์ฟเวอร์ MQTT หลายคนสังเกตไหมครับ เมื่อกี้นี้ในโปรแกรมเดิมผมใช้192.168 ก็มันคืออันเดียวกันครับ บังเอิญผมไปเขาเรียกว่าตั้งบริการ Dynamic Address มาแล้วว่าให้ผมมีในบ้านผมชื่อเว็บไซต์นี้ ajoy.ddns.net นะผมไปไป ไป ไปเขาเรียกใช้บริการเรียก d y มิก i DNS นะครับ แล้วก็ตั้งที่ พอร์ต 1833 1 1883 นะครับ 1883 ก็คือ พอร์ต ของ MQTT เป็นมาตรฐานนะฮะ MQTT พอร์ต เนี่ย เป็น 1883 จำไว้ให้ดีนะครับ จะใช้บ่อยนะครับ และถ้าบอกอาอาจารย์คอนเน็กผ่านเขาเรียนฮะผ่าน มหาวิทยาลัยทำไง เพราะมัน เป็นเพราะมันมันบล็อกพอร์ตไอเนี้ยครับเขาต้องเป็นปัญหาผมก็ต้องมา ลองดูว่าถ้าพอร์ตไหนที่ทางทางทางมาอะไรเขาเปิดบ้างผมก็จะสั่งทะลุมาเราอาจจะเปลี่ยนพอร์ตเป็น 8080 อย่างเงี้ย วิ่งออกมาได้นะครับ แล้วผมก็พอ 8080 ผมก็ให้วิ่งเขาเรียกในบ้านผมให้วิ่งไปที่พอร์ต 1883 เขาเรียกพอร์ต forwarding นะครับ เดี๋ยวผมก็จะลองลองจัดการดูนะครับ แต่ของเรา ก็ถ้าถ้าเราใช้ทำกันเองก็หมายถึงทำภายในเน็ตเวิร์กกันเองก็ใช้ 1883 ไปตตามปกติ นะครับ ส่วนเรื่องของตัวนี้ 60 ก็คือ time out ครับ time out หมายถึงว่า ห้ามมาต่อติดต่อไม่ได้ โปรแกรมก็เออร์เลอร์แล้วก็จบไป นะครับ ไม่ใช่ว่าค้างจนโปรแกรมไม่สามารถจะหลุดออกมาได้ อันนี้คือ time out นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกครับ client ตัว client นั้นให้วิ่งวน loop forever นี่เป็นฟังก์ชันที่ที่ใช้กันใน MQTT ให้วิ่งวนรับค่ารับค่าเอ้ connect connect เสร็จปั๊บถ้า connect ได้ก็บบอกเออ connect รอรับค่าข่าวสารจากจอยเทสเสร็จแล้วดูดิไม่มีแมสเซจเข้ามามาถ้ามีแมสเซจเข้ามาก็พิมพ์ออกมา อ่ะลองดูดีครับว่าได้ไหม สังเกตนะครับ ว่าตอนนี้เนี่ยพับบลิชทำงานอยู่เห็นไหมครับกำลังทำงานอยู่นะนะครับกำลังทำงานอยู่ ยังไม่ได้จบสั่งจบเลยนะเพราะแสดงว่าไอ้ลูปนี้ลูปที่ว่านี่วิ่งวนไปหลายครั้งแล้วแสดงว่าไอ้นี่ไม่ใช่ก่อนหนึ่งแล้วเพราะมันวนหนึ่งสองสามสี่ห้ามันส่งไปเรื่อยๆ โดยที่เรายังไม่ได้อ่านข่าวเลยเพราะงั้นยังไม่สมัครข่าวเลย นะครับ ลองสังเกต นะเอาลอง ดู ผม ไปรันที่ไฮโลนะ ผมรัน ปับ๊บ อะไรเกิดขึ้น ปึ๊ก มาละคอนเน็กแล้วนะะเห็นไหมฮะ ดูดิฮะหกสิบเก้าแสดงมันส่งส่ง ส่งไปแล้วหกสิบเก้าลูปเห็นไหมครับหกสิบเก้าครั้ง สังเกตไหมครับ ว่าเจ้าตัว MQTT เมื่อส่งไปแล้วมันจะ ไม่ มันจะหายไป ครับเขาเรียกว่าถ้าใครไม่เปิดรับในช่วงนั้นก็จะไม่ได้รับครับคนที่เปิดรับในช่วงใหม่ก็ได้รับไป เนี่ยอย่างเรื่องผมผมผมสต็อปเฮลโลนะ ผมสต็อปเฮลโลทิ้งไปนะ ผมปิดทิ้งไปตรงนี้ นะครับ แล้วผมรันใหม่ มันจะไม่ใช่ 69 มันจะไม่เอาของเก่ามาโชว์ให้เห็นครับ มันจะกลายเป็นของใหม่เลย เห็นไหมเห็นไหมครับ5วินาทีนะฮะกลายเป็น 77 78ละอ่ะคราวนี้ไม่สะใจโก ช้าไป อยากเห็นเร็วๆได้ ผมเปลี่ยนเวลาผมสต็อปก่อนนะผมก็ต้องสต็อปตรงนี้ก่อนจึงนะครับ ผมต้องสต็อปก่อนนะครับอ่ะลองเปลี่ยนเป็นสัก0.5วินาทีไหมนะครับ แล้วลองรันดูโครมแล้วก็รันเฮลโลอีกอีกครั้งหนึ่งปุ๊บมาแล้วยาวคันนี้เร็วเลยนะนี่เริ่มใหม่ มันก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถูกไหม ไอตัวตัวโค้ดเนี่ยครับ เนี่ยมันก็ต้องลูปนี้ก็ ก็ต้องเริ่มใหม่อ่ะเพราะมันเริ่มต้องแต่ไอเป็นศูนย์ใหม่ อันนี้ก็เริ่มใหม่ได้นมเออจีนี้จริงจริงโน้ตบุ๊กผมไม่ใช่ AMD นะ เป็น Intel ผมก็ไม่แน่ใจทำไมมัน มันเซนเป็น AMD 64 บิตนะครับ โอเค ผมรัน Windows อยู่ใช่อันนี้คือเวลาที่ผมกำลังกำลังกำลังบันทึกกำลังบันทึก วิดีโอตัวนี้อยู่ นะครับ ไม่ได้ไม่ได้ยากมากนะครับ ตัวนี้ค่อนข้างผมว่ามันง่ายนะ เข้าต่อความเข้าใจนะครับ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยากเลยนะครับนี่ก็ไปไม่จบสิ้นนะ หลายคนอ้าวมันนิ่งอยู่ที่เดิม ลองลองสโกดูดีครับสโกดูก็จะมีเพียบเลย เนี่ยเต่าสโกตามมาได้นะครับนะ ก็ ไม่ได้ยากครับ แต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้เป็นแค่เบสิกนะเป็นแค่พื้นพื้นที่เรา าเรียกอะไรนะครับ เป็นแค่พื้นพื้น เท่านั้นนะครับ ว่าหลักการง่ายๆ นะครับ ก็คือ อย่าลืมถ้าเป็นฝั่ง Publish ก็คือ เตรียมข้อข่าวสารข้อมูลให้พร้อม จะไปเอาเซนเซอร์จากไหนมา เรียบเรียงให้เป็นข้อความแล้วก็ Publish ส่งออกไปอย่างเซิร์ฟเวอร์นัมเบอร์แล้วก็ท็อปิกสำคัญมากครับท็อปิกตัวนี้อย่างที่บอกท็อปิกตัวนี้สำคัญจะเอาท็อปิกอะไรจะสแลชอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็วนลูป แต่ส่วนของตัว subscribe ก็ยุ่งยุ่งยากตรงแค่นี้ครับ ว่าว่าเราจะให้ว่าเรา connect ให้ทำยังไง connect ไปที่ไหนเนี่ยครับเน็ก subscribe ไปที่ไหน แล้วพอตอนที่มี message ตอนที่มี message ส่งมา เราจะให้เราจะให้มันโชว์อะไร หรือไปสั่งการอะไรสมมติถ้าเราใช้พายหรือจะไปควบคุมเซ็นเซอร์ ต่อให้ไปควบคุม on off หรืออะไรต่อท่อนนี้ทั้งท่อนท่อนนี้ส่วนท่อนนี้เนี่ยครับ ก็ต้องเขียนใหม่ครับ ไม่ใช่มาแค่นี้นะ อันนี้มันคือแค่โชว์ให้ดูว่า เออมันพิมพ์เขาเรียกอะไรข้าวมา แต่ถ้าเราจะทำกเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์อื่นเช่นไปขับมอเตอร์อะไรก็แล้ว แต่เนี่ยท่อนนี้ต้องขยายแล้วก็เขียนไปควบคุมเซนเซอร์เอ้ไปควบคุมเอาพุตของเรานะครับอีกต่อหนึ่งนะครับ แล้วนี่เมนโปรแกรมก็เขียนง่ายๆคลายแอนและแอดไซน์ฟังก์ชันว่าถ้ามันคอนเน็กต์เราไปไหนนะครับแล้วก็ออนเมสเซจไปไหน เมื่อมีเมสเซจเข้ามาให้ทำให้ ให้เทคเขาเรียกเทคแอคชั่นยังไง นะครับ แล้วก็ที่เหลือ อะไรครับ connect MQTT server นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญตัวนี้สุดท้ายก็ลูปให้วนลูปทำอยู่อย่างนั้นนะไม่จบสิ้นให้ลูปอยู่อย่างนั้นนะครับ ให้แคลนลูปให้เขาเรียกลูปมันรอรับอยู่อย่างนั้น on connect message on connect message นะครับ on connect on message ก็จะวนอยู่อย่างนั้น โอเคนะครับ ก็ผมว่าก็ เอาแค่นี้เพราะว่าคลิปก็ยาวแล้ว เดี๋ยวพอมีอะไรที่ที่มันน่าสนใจก็จะใส่เข้าไปในคลิปอีกทีนึงครับก็ใส่เพิ่มเติมเป็นคลิปอื่นๆโอเคครับ